You do what you want กด้วยนะครับในที่เป็นไปครับพวกเราฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับ the Ram. ชายพลพิจิตทรัพย์ด้วยนะครับขอบคุณแม่พองพัทิมด้วยนะครับขอบคุณคุณพจน์ขอบคุณคุณเสน่ห์นะครับคุณแดงนะฮะเจ้าภาพในค่ำคืนนี้นะครับปฏิทินพวกเราทีมงานซอหาสวรรค์นะับน้อยสาวตะกงนะครับพบกับพวกเราวันที่ 14นะฮะป่าไม้ของชมทานนะครับในวันที่ 15 ข้างวัดตะกงนะครับฝากมา้ด้วยกันแล้วกันกับพวกเราทีมงานซอหาสวรรค์เพชรบุรีนะครับ โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับ